หลังจากที่เราได้ทำการอัพข้อมูลของเราจากเครื่องคอมพิวเตอร์มาจะเก็บไว้ใน Google Drive แล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เครื่องมือในการทำงานเกี่ยวกับไฟล์ข้อมูลกันนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะกดเลือกไฟล์ข้อมูลที่เราต้องการนะครับจากนั้นเราสามารถที่จะใช้งานตรงเมนูด้านบนตรงนี้ หรือจะใช้วิธีการคลิกเมาส์ปุ่มขวาก็ได้เช่นกันนะครับ เพื่อเรียกเมนูการทำงาน มาดูเมนูแรกนะครับ เมนูดูตัวอย่าง เราสามารถที่จะคลิกเลือกไฟล์ จากนั้นกดดูตัวอย่าง นี่ก็จะเป็นดูตัวอย่างไฟล์ข้อมูลของเรานะครับ หรือเราสามารถที่จะใช้วิธีการเปิด เปิดไฟล์ข้อมูลของเรานะครับ จากตัวแอปพลิเคชันที่ทำการเชื่อมต่ออยู่ก็ได้นะครับ สำหรับเมนูแชร์กับเมนูรับลิงก์เดี๋ยวเราจะไปเรียนกันในหัวข้อต่อไปนะครับ ในเรื่องของการทำงานร่วมกัน มาดูเมนูย้ายไปที่นะครับ อันนี้ก็จะใช้ในการย้ายไฟล์ข้อมูลของเราไปจัดเก็บยังโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายไฟล์ของเราไฟล์นี้นะครับ ไปจัดเก็บไว้ในไฟล์โฟลเดอร์ด็อกูเมนต์ตรงนี้นะครับวิธีการก็ คลิกเมาส์ปุ่มขวา จากนั้นเลือกย้ายไปที่ ตอนนี้งานของเราจะอยู่ในโฟลเดอร์งานส่วนตัวนะครับ เราสามารถที่จะกดออกกลับไปได้ หรือจะดับเบิลคลิกเข้าไปได้ในนี้ ซึ่งเดี๋ยวเราจะย้ายไปไว้ในตัวด็อกิเมนต์ตรงนี้นะครับ ก็ให้ทำการคลิก หรือว่ากดตรงนี้นะครับ เพื่อเข้าไปยังโฟลเดอร์ สังเกตดูนะครับ ปุ่มก็จะเปลี่ยนไปว่าย้ายมาที่นี่ แต่ถ้าอยู่ด้านนอกตรงนี้ เราเลือกโฟลเดอร์อยู่แล้วนะครับ เราก็สามารถที่จะกดย้ายเพื่อเข้าไปยังในโฟลเดอร์นี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็คลิกได้เลย หรือถ้าเราต้องการที่จะเข้าไปแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ตรงนี้ เราก็สามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาได้นะครับ ยกตัวอย่างนะครับ เสร็จแล้วคลิกเครื่องหมายถูก แล้วก็กดย้ายมาที่นี่ได้เลย ถ้าเราต้องการที่จะยกเลิกนะครับ เราก็สามารถจะกดปุ่มเลิกทำตรงนี้ได้นะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวด็อกิเมนต์ที่เราสร้างเอาไว้ อันนี้นะครับโฟลเดอร์ ไฟล์ข้อมูลของเราที่เราทำการย้ายมาก็จะมาจัดเก็บอยู่ในนี้แล้ว หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับ ในการย้ายไฟล์ข้อมูล เราสามารถที่จะใช้วิธีการลากและวางได้เลย ก็วิธีการก็คือเราเลือกไฟล์ข้อมูลที่เราต้องการย้ายนะครับ จากนั้นคลิก แล้วก็ลากสังเกตดูนะครับ ก็จะรวมไฟล์ข้อมูลของเราทั้งหมด 3 ไฟล์ เราก็ย้ายไปไว้ใน ตัว Document ตรงนี้ ไฟล์ข้อมูลของเราหายไปแล้ว หรือเราจะใช้วิธีการ เดี๋ยวจะยกเลิกก่อนนะครับ หรือจะ ใช้วิธีการลากไปยังโฟลเดอร์ของเราตรงนี้ก็ได้เช่นกัน สมมุติเราจะเอามาใส่ไว้ในนี้นะครับ เราก็ใช้วิธีการกดแล้วก็ลาก มาปล่อยในโฟลเดอร์ของเรา ลองกดเข้าไปดูในโฟลเดอร์นะครับ นี่ไฟล์ของเราที่ทำการย้ายมานะครับ ก็จะถูกจัดเก็บอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการแล้ว นะครับ อ่า นี่ก็เป็นวิธีการย้ายไฟล์ข้อมูล มาดูเมนูต่อไป เมนูเพิ่มไปยังรายการที่ติดดาว อันนี้ก็คล้ายๆกับการเพิ่ม ติดดาวให้กับโฟลเดอร์นะครับ เพิ่มเสร็จก็จะมีดาวโผล่ขึ้นมา เราก็สามารถที่จะเข้าถึงไฟล์ของเรานะครับ ได้อย่างรวดเร็วผ่านเมนูที่ติดดาวตรงนี้ สามารถกดอีกครั้งหนึ่งนะครับ นำออกจากการติดดาว เมนูต่อไปก็ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อนะครับ ก็คลิกเปลี่ยนชื่อตรงนี้เมนูดูรายละเอียด เราสามารถอยากกดดูรายละเอียดไฟล์ของเราตรงนี้ได้นะครับดูกิจกรรมว่าเราได้ทำการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ตรงนี้อะไรบ้างนะครับก็จะขึ้นรายละเอียดมานะครับ คุณอัปโหลด เมื่อเวลาเท่านี้นะครับ เสร็จแล้วก็มีการย้าย ย้ายไฟล์ของเรามันจะเก็บไว้อยู่ในนี้นะครับสามารถกดอีกทีหนึ่งตรงนี้เพื่อปิดไปได้นะครับจัดการเวอร์ชันนะครับอันนี้ก็ เอาไว้สำหรับการทำงานร่วมกันนะครับ เวลาเราทำงานร่วมกันก็จะมีเวลาที่แต่ละบุคคลนะครับแก้ไขเราก็สามารถที่จะดูเวอร์ชันต่างๆ ตรงนี้ย้อนกลับไปได้นะครับ สามารถที่จะดาวน์โหลด แต่ละเวอร์ชันกลับมาได้นะครับอันนี้ทำสำเนาก็เป็นวิธีการคัดลอกนะครับ ก็จะได้ไฟล์สำเนาโผล่ขึ้นมา รายงานการละเมิดตรงนี้ก็เป็นการรายงานนะครับไปยัง Google นะครับ ดาวน์โหลด เราสามารถจะดาวน์โหลดไฟล์ของเรากลับลงมาได้นะครับ จะดาวน์โหลดทั้งหมดนี้ กดดาวน์โหลดกลับลงมานะครับ ก็จะตัวโปรแกรมจะบีบอัดไฟล์ของเรา นะครับ แล้วก็จะดาวน์โหลดกลับลงมาที่เครื่องของเรา เรียบร้อยแล้วนะครับ ดาวน์โหลดลงมาเรียบร้อยนะครับ เราก็สามารถจะทำงานแบบออฟไลน์หรือทำงานปกติได้แล้วนะครับ ไฟล์ของเราก็จะย้ายกลับมาที่เครื่องของคอมพิวเตอร์ของเราเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเมนูลบนะครับ เราสามารถที่จะลบลบข้อมูลของเราตรงนี้ได้ไฟล์ที่ลบนะครับ ไฟล์ที่ลบจะถูกย้ายไปจัดเก็บอยู่ในตัวถังขยะตรงนี้นะครับ เราก็สามารถที่จะไปจัดการไฟล์ของเราที่เราได้ลบมาตรงนี้นะครับถ้าต้องการ ลบอย่างถาวรนะครับ ก็ให้ทำการคลิกเมาส์ปุ่มขวานะครับ แล้วก็ลบอย่างถาวรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลบไปอย่างถาวรหรืออยากใช้วิธีการกู้ไฟล์ของเรากลับไปเราสามารถที่จะคลิกเลือกไฟล์ ที่เราลบมาตะกี้นะครับจากนั้นกดกู้คืนนะครับ เพื่อนำกลับไปยังตำแหน่ง ที่เราได้ทำการลบมานะครับ จะลองเข้าไปดู เรียบร้อยแล้วนะครับ ไฟล์ของเราที่ถูกลบไปตะกี้ก็จะถูกย้ายกลับมายังตำแหน่งเดิมนะครับ อันนี้ก็เป็นเมนูการทำงานในส่วนของไฟล์เอกสารนะครับ ซึ่งในรายละเอียดบางเมนูนะครับ เดี๋ยวเราก็จะได้เรียนกันในหัวข้อต่อๆไปนะครับ